เป็นเอาลายน้องเป็นเอาลายขันบอได้เบามือนี้คงตาย อดบรนมันทนบ่ได้อายเอ้ยอายหยุดปั้น้องก่อน เป็นสาวขึ้นใหม่พ่วมสิจบจากสั้นประถมขึ้นมัธยม คักตึกตึกตักตักยามอายมองมาสิบอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มัก อย่าบอกว่าแม่นอันนั้แม่นอันนั้แม่นคงเห็ดจังได้จังสิได้เป็นแฟนคงจ้างอีหยังจังสิได้ควงแขนสิบอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มักอย่าบอกว่าแม่นอันนั้แม่นอันนั้แม่นน้องมักอายหลายจังได้เว้าเป็นแฟนถ้าอายตกลงว่าสิยอมเป็นแฟน เด้อน้องสิเลี้ยงขนม าพแต่บทสาบียังเลยเปิดหนังสือหน้าได้ก็ไปแต่หน้าอายเอ้ยเขาเรียนคณิตยังกินหอดอายเซย โอ้ยจะไม่เป็นตานายเป็นเอาลายน้องเป็นเอาลายท่านบอได้เบามือนี้คงตายบดบรนมันทนบอได้อายเอ้ยอายหยุดฟังน้องก่อนว่าตอนมหนึ่งลงทุ ักคักตึกตึกตักตักยามอายมองมา สิบอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มักอย่าบอกว่าแม่นอันน่ะแม่นอันน่ะแม่นต้องเฮ็ดจังไดจังสิได้เป็นแฟนต้องจ้างอียังจังสิได้ควงแขนสิบอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มักอย่าบอกว่าแม่นอันน่ะแม่นอันน่ะแม่นน้องมักอายหลายจังได้เอกาเป็นแฟนถ้าอายตกลงว่าสิยอมเป็นแฟนเด้อน้องสิเลี้ยงขนม เป็นเอาลายน้องเป็นเอาลายขันบ่ได้เว้ามื่อนี้คงตาย อดบ่รนมันทนบ่ได้อเอ้ยไอหยุดฟังน้องก่อนว่าตอนมหนึ่งน้องแค่แอบมองพอขึ้นมสองใจน้องก็มักขึ้นมสามใจสั้นบักคักตึกตึกตักตักยามไอมองมาสิบอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มักอย่าบอกว่าแม่นอัน บอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มักอย่าบอกว่าเม่นอันน่ะเม่นอันน่ะเม่นน้องมักอายหลายจังได้บอกเป็นเป็นถ้าอายตกลงมันสิยอมเป็นแฟนเด้อน้องสิเลี้ยงขนม